ยลูกเมียก็ยังไม่มี จะมีแฟนสักทีป่านนี้ก็มีไม่ได้ ประพบสาวรำวงโชมยุนนอกก็ถูกใจ แต่น้องมีแฟนใหม่ You ื้อบัตรเมาก็คงเอานกพวงประจำ รับพันแล้วนะแต่ว่าทำเจะาเราเศร้ายังลงเลยโอแม่เอวตรงหน้าชม และแม่พ้อผู้โบอายุยาวสายโชว์โอ้โหและเชวักเป็นมาเทคโนโลยีเอวโรงตกไวไปมาดูแช่มชมให้หน่อยนะ ครับขอบคุณบัตรธรรมดาทุกๆใบด้วยเดี๋ยวขออนุญาตเคลียร์วิธีสร้างนิดหนึ่งนะครับ ลงให้เป็นระเบียบด้วยนะครับเพื่อความสวยงามนะครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านด้วย ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนด้วยนะครับเป็นรักนักรำนะครับในหลายๆ สถานที่นะครับ แล้วก็นะครับสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านนะครับอ่านะครับร้านค้าทุกๆ ร้านที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับในทุกๆค่ำคืนด้วย นะครับ ขอบคุณนะครับค่ำคืนนี้นะครับกับพวกเราทีมงานรุ่งอรุณเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะครับน้องๆ